นี่คือ iPhone SE รุ่นที่ 2 ในปี 2020 เป็น iPhone รุ่นที่ถูกที่สุดตั้งแต่ Apple เคยเปิดตัว iPhone มา รุ่นนี้มีอะไรที่พิเศษบ้าง เดี๋ยวมาชมรีวิวฉบับเต็มนี้พร้อม ๆ กันนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ SE รุ่นที่ 2 เปิดตัวไปเมื่อ 15 เมษายน ปี 2020 แล้วก็เริ่มขายในประเทศไทยปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา รุ่นนี้ถือว่าเป็น iPhone รุ่นที่ถูกที่สุดตั้งแต่ Apple เคยเปิดตัวมา จัดว่าเป็นรุ่นที่ 2 ของ iPhone SE รุ่นแรกเปิดตัวไปตั้งแต่เมื่อปี 2016 iPhone SE รุ่นแรกนั้นมาในร่างของ iPhone 5s ส่วน iPhone SE รุ่นที่ 2 มาในร่างของ iPhone 8 นั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะขอสรุปฟีเจอร์เด่นๆของ iPhone SE ก่อน เป็นแบบกระชับกระชับไปเลย ประเด็นแรกครับ จะใช้ชิป CPU A13 ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับ iPhone 11 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max จะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่ 3 สี ได้แก่สีแดง Product Red สีขาว สีดำใช้เป็นหน้าจอ LCD ขนาดหน้าจอ 4.7 นิ้ว ซึ่งเท่ากับ iPhone 6 6s 7 แล้วก็ iPhone 8 ส่วนการยืนยันตัวตนนั้นมาพร้อมปุ่ม Home Touch ID ที่จะใช้สแกนนิ้วในการเข้าไปในที่ตัวเครื่องนะครับ ดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นบอดี้อลูมิเนียม ด้านหน้าด้านหลังเป็นกระจก รุ่นนี้รองรับการชาร์จไร้สาย มีฟ้าชาร์จมาให้ด้วย เดี๋ยวพวกเรื่องฟ้าชาร์จเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งหลังจากนี้นะครับ iPhone SE มาพร้อมกล้องหลัง 1 ตัวความละเอียดอยู่ที่ 12 ล้านพิกเซล ส่วนกล้องหน้านั้นจะเป็นกล้องหน้าแบบ FaceTime HD นะครับความละเอียดอยู่ที่ 7 ล้าน ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังรองรับการถ่ายภาพ Portrait ในคุณสมบัติเรื่องของวิดีโอรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60เฟรม per sec ทั้งนี้ยังรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ HDR ได้ด้วยสำหรับการบันทึกเสียงผ่านวิดีโอรองรับแบบสเตอริโอด้วยนะครับ ส่วนคุณสมบัติในเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นในรุ่นนี้นะครับมาพร้อมมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นใน IP67 สามารถกันน้ำได้ลึกสูงสุด 1 เมตรนาน 30 นาที ในระบบของการรับสัญญาณ iPhone SE นั้นรองรับการทำงานแบบ 2 ซิม รุ่นนี้จะยังไม่รองรับสัญญาณ 5G ก็คือจะใช้สัญญาณ 4G แบบจิกะบิต LTE ได้ มาพร้อม Wi-Fi 6 ด้วยนะครับอันนี้คือสเปคคร่าวๆแบบ กระชับกระชับที่มีอยู่ใน iPhone SE รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่างๆ จุดเด่นอะไรบ้างที่แบบว่าหลังจากที่ใช้งานไปแล้ว เรารู้สึกอย่างไรแล้วก็เราได้ประสบการณ์อะไรอย่างไรบ้าง อย่างแรกครับมาดูในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งของ iPhone SE กันก่อนนะครับว่าอยู่ที่ตรงจุดไหน อย่างที่เราทราบคือณปัจจุบัน iPhone ที่ทาง Apple ขายอยู่ ก็จะมีทั้งหมดหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone SE รุ่นที่ 2 iPhone 10R iPhone 11 11 Pro แล้วก็ 11 Pro Max เรายึดจากหน้าเว็บของทาง Apple นะครับสรุปให้ฟังกันว่า position หรือว่าการจัดวางตำแหน่งของ iPhone SE นั้น จะถือว่าเป็น iPhone ในรุ่นเริ่มต้นที่ทาง Apple วางตำแหน่งเอาไว้ว่า ให้ราคาเข้าถึงได้ง่ายที่สุด iPhone SE ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 14,900 บาท มีให้เลือก 3 ความจุนะครับ ตั้งแต่64 g b 128 g b แล้วก็256 g b การอัปเกรดในรอบนี้ครับ ถือว่าเป็นการอัปเกรดความจุพื้นฐานขึ้นมาให้มาเป็น64 g b ถือว่าเพียงพอกับผู้ใช้ในระดับเริ่มต้นค่อนข้างมากนะครับ ความจุขนาดนี้ แล้วก็ประสิทธิภาพภายในที่ให้ CPU ชิป A13 รุ่นล่าสุด ที่ถูกใช้อยู่บน iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max ซึ่งถือว่าเป็นของใหม่สุดเลยที่ทาง Apple มีอยู่ในณปัจจุบัน นอกจากนี้พูดถึงเรื่องแรมครับในรุ่นนี้มาพร้อมกับแรมทั้งหมด3 g b แม้ว่าจะน้อยกว่า iPhone 11 อยู่1 g b นะครับ แต่ว่าประสิทธิภาพการประมวลผลโดยรวมนั้น เมื่อเทียบกับ iPhone 11 คือไม่ได้แรงเท่า iPhone 11 หรอก แต่ก็บอกเลยว่าถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆ iPhone SE รุ่นนี้พลังการประมวลผลนั้น ถือว่าทำได้ดีค่อนข้างมาก แรงเกินค่าตัวจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นๆที่หลายๆ คนค่อนข้างที่จะคำนึงกัน แบตเตอรี่ของ iPhone SE รุ่นที่ 2 นะครับ ความจุจะอยู่ที่ 1,821 มิลลิแอมซึ่งขนาดพอ ๆ กับ iPhone 8 ที่ผ่านมานะครับถามว่ามันน้อยไปไหมหรือว่ามากไปไหม เอางี้ครับถ้าเทียบในตระกูลซีรีส์ของ iPhone ที่วางขายนปัจจุบันนะครับก็ต้องถือว่ารุ่นนี้ให้มาน้อยที่สุดนะครับการใช้งานจริงๆ สามารถทำได้เต็มวันไหม ก็ต้องบอกว่าได้เต็มวัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเราเองแหละว่า เราใช้งานมากน้อยเพียงใดถ้าสมมุติว่าใช้งานต่อเนื่อง ประมาณ 5-6 ชั่วโมง เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอ่ะแบตเตอรี่เริ่มต่ำแล้วนะครับอันนั้นจะต้องพิจารณาตรงจุดนี้ด้วยถัดจากเรื่องของแบตเตอรี่ครับต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องระบบการชาร์จบ้างแบตเตอรี่ให้มาน้อยสุดก็จริงครับแต่ทั้งนี้ทาง Apple ก็ได้ใส่ฟ้าชาร์จให้กับ iPhone SE รุ่นที่ 2 ด้วยนะครับความเร็วในการชาร์จนั้นมีค่าเท่ากับ iPhone 8 แล้วก็ iPhone 8 Plus สูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน 15 วัตต์ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 11 iPhone 11 นั้นกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่ 22 วัตต์ ดังนั้นหากก่อนหน้านี้นะครับใครเข้าใจว่าฟ้าชาร์จของ iPhone SE แรงเท่ากับ iPhone 11 11 Pro นั้น คือตรงนี้ไม่ใช่นะครับ แม้ว่าจะใช้ชิป CPU A13 เหมือนกัน แต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ แล้วก็เรื่องของลอจิกบอร์ดที่อยู่ภายในนะครับ วงจรการชาร์จต่างๆ นั้นเป็นคนละตัวกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถรับกำลังไฟที่สูงสุดขนาดนี้ได้ ถามว่าฟ้าชาร์จที่ให้มา 15 วัตต์ตรงนี้ ถ้าเราไป ใช้กับอะแดปเตอร์ PD หรือว่า Power Delivery ในการชาร์จ นั้นมันเร็วมากแค่ไหน ผมได้ลองทดสอบทำการชาร์จ iPhone SE นาน 30 นาที ระดับแบตเตอรี่จาก 15%เพิ่มขึ้นมาเป็น 69%ส่วนต่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือที่ 54%พูดง่ายๆว่าชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ ก็จะทำให้ได้แบตเตอรี่ที่มากกว่า 50%สำหรับ iPhone SE รุ่นนี้แล้วนะครับ ในของของ iPhone SE จะแถมอะแดปเตอร์ขนาด 5 วัตต์มาให้ ซึ่งตัวนั้นจะยังคงช้าอยู่ ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้อะแดปเตอร์แบบ fast charge ที่มีกำลังไฟที่มากกว่า 15 วัตต์ขึ้นไป 18 วัตต์หรือ 30 วัตต์เรานั้น ถ้าเราทำการชาร์จให้กับ iPhone SE จะทำให้การชาร์จ ร์จเร็วขึ้นถึงประมาณ 3 เท่านะครับ ถ้าใครอยากจะได้คุณสมบัตินี้ ยังไงก็ลองอัปเกรดอะแดปเตอร์ขึ้นมานะครับ นอกจากนี้ครับ iPhone SE รองรับการชาร์จไร้สายด้วย ซึ่งรองรับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 7.5 วัตต์นะครับดังนั้นถ้าใครมีแท่นชาร์จไร้สาย นำตัวนี้ไปทำการชาร์จก็ถือว่าชาร์จได้เร็ว แต่ก็ไม่ได้เท่ากับ iPhone 11นะครับเรื่องของแบตเตอรี่ผ่านไปแล้วครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของระบบกล้องครับ iPhone SE มีกล้องให้ตัวเดียว เพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่า คุณสมบัติของกล้องครับ ความละเอียดของกล้องให้มา 12 ล้านพิกเซล ค่า f ของตัวเลนส์นะครับจะอยู่ที่ 1.8 ตัวนี้ไม่สามารถที่จะซูมแบบออปติคอลได้ เพราะว่ามีเลนส์แค่ตัวเดียว แต่ว่ารองรับการซูมแบบดิจิตอลนะครับ สามารถทำการซูมแบบดิจิตอลได้ สามารถซูมได้สูงสุดที่ระดับ 5 เท่า มาพูดถึงประสิทธิภาพโดยรวมของในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งแล้วกันครับ เท่าที่ได้ลองทดสอบถ่ายภาพ ถ้าเมื่อลองเปรียบเทียบกับ iPhone 11 ที่เป็นเลนส์วายของ iPhone 11 คุณภาพของกล้องตัวนี้จะยังไม่สู้ iPhone 11 นะครับ แต่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าๆ อย่าง iPhone 10s 10s Max หรือว่า iPhone 8 ในซีรีส์เดียวกันกับที่ทาง iPhone SE รุ่นที่ 2 อัปเกรดมานั้น ผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะ ดีกว่ามากนะครับในเรื่องของการรับแสงถ่ายในที่แสงน้อย ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งอยู่นะครับคือการเก็บภาพได้ความสว่างมากขึ้นนะฮะแต่ว่าดีเทลหรือรายละเอียดนั้น จะเก็บได้ไม่สู้ iPhone 11 อันนี้คือต้องยอมรับ เพราะว่าเขาจะใช้ตัวกล้องคนละแบบกัน การใช้งานในเรื่องของฝั่งวิดีโอกันบ้างครับรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K ซึ่งความละเอียดสูงสุดนะครับเฟรมเรทอยู่ที่ 60 เฟรมเปอร์เซกเลยนะฮะ ต้องถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากๆเฟรมเรทที่รุ่นนี้รองรับได้นะครับก็จะมี 24 เฟรมเปอร์เซกเอาไว้ถ่ายในแบบว่า ให้ความรู้สึกเหมือนเราถ่ายภาพยนตร์แล้วก็ 30 เฟรมเปอร์เซกเฟรมเรทแบบมาตรฐานแล้วก็ 60 เฟรมเปอร์เซกนะครับที่ถ่ายแล้วก็จะมีความสมูทหน่อยนะฮะนอกจากนี้ครับระบบการสั่นของ iPhone SE รุ่นที่2นะครับต้องถือว่าทำได้ดีครับเวลาที่เราเดินถ่ายหรือว่าถือถ่าย หรือว่าขยับตัวในการถ่ายวิดีโอ ต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างดีขึ้นมาก ๆนะครับนอกจากนี้ iPhone SE รุ่นที่ 2 ดึงความสามารถในการปรับค่า resolution ของการถ่ายวิดีโอแบบ iPhone 11 ได้ด้วยนะครับ ที่ผมหมายถึงก็คือถ้าสมมุติว่าเราทำการเริ่มจะถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับ เราสามารถแตะที่หน้าจอได้เลย คือเราไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าในการตั้งค่าของกล้อง เราเปิดแอปพลิเคชันกล้องขึ้นมา เราเลือกไปที่โหมดวิดีโอ เราอยากจะถ่ายแบบ 4K ใช่ไหม เราแตะเลือกได้เลยนะครับ สามารถปรับความละเอียดได้จากตรงนั้น ปรับจาก Full HD เป็น 4K ปรับจาก 4K ที่แบบ 30เฟรมเป็น60เฟรมหรือว่าเป็น24เฟรมสามารถเลือกได้จากตรงนี้เลย ในรุ่นอื่น ๆ อย่าง iPhone 10s ลงไปนั้นไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับ ที่ทำได้แบบนี้มีเฉพาะ iPhone 11 ทุกรุ่น แล้วก็ iPhone SE รุ่นที่ 2 เท่านั้นครับในเรื่องของ slow motion นะครับรุ่นนี้รองรับการถ่ายวิดีโอ slow motion ความละเอียด Full HD นะครับอยู่ที่ 240 เฟรมเปอร์เซ และนอกจากนี้ครับ iPhone SE นั้นยังรองรับฟีเจอร์ Quick Take แบบ iPhone 11 ด้วยนะครับ เวลาที่เราเปิดแอปพลิเคชันกล้องขึ้นมากำลังจะถ่ายรูป แต่ว่าเราเปลี่ยนใจอยากจะถ่ายโมเมนต์นั้น แบบว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับให้เรากดแชร์ไว้ที่ปุ่มชัตเตอร์ ก็จะกลายเป็นการถ่ายวิดีโอไปโดยปริยายนะครับนี่ก็คือความสามารถของ Quick Take ที่มีอยู่ใน iPhone 11 และถูกนำมายัดใน iPhone SE นั่นเองนะครับโดยรวมในเรื่องของกล้องผมมองว่ามันเพียงพอสำ เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่ว ๆ ไป แต่จะไม่เหมาะสำหรับมือโปรเฟชชั่นแนลนะครับแน่นอนครับเพราะว่ามีกล้องเดียว แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆ อย่างพวกไนท์โหมดนี้ก็ไม่มีให้ใช้นะครับเลนส์อัลตร้าไวก็ไม่มีให้ใช้นะครับดังนั้นถ้าใครที่ชอบการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจหรือว่าเน้นเรื่องการถ่ายภาพ ผมมองว่า iPhone SE นั้นยังไม่เหมาะสำหรับคุณมากเท่าไหร่นะครับส่วนของเรื่องหน้าจอกันบ้างครับหน้าจอ LCD ขนาด 4.7 นิ้ว ซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแบบมาตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเครื่องเล็ก คนที่ไม่ชอบเครื่องที่ใหญ่มากเกินไปหรือว่าการใช้งานมือเดียวและใช้งานลำบาก บางคนไปใช้ iPhone 11 ก็ยังรู้สึกว่ามันยังใหญ่อยู่ หน้าจอความละเอียดอยู่ที่ 1334คูณ750 พิกเซลนะครับ326 ppi รองรับการแสดงผลแบบ Two Tone แล้วก็ขอบเขตของสีนั้นเป็นขอบเขตสีกว้างนะครับแบบ P3 ด้วย จอ LCD แน่นอนว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับทางฝั่ง iPhone 10s เปรียบเทียบกับ iPhone 11 Pro มันไม่ควรที่จะเปรียบเทียบกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีหน้าจอคนละตัวกันนะครับ แต่ถามว่าเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปไหม ก็ต้องบอกว่าเพียงพอครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแอปพลิเคชันทั่วไป เล่นอินเทอร์เน็ต เล่นไลน์เล่น Facebook ดู YouTube หรือว่าดู Netflix ดู Apple TV Plus อันนี้เพียงพออยู่แล้วครับ ผมสำหรับการใช้งานนะครับ มีคนถามว่าทำไมไม่มี iPhone SE Plus มาด้วย ลองวิเคราะห์จากเหตุผลต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่า iPhone SE รุ่น Plus ออกมา ราคามันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเพลอๆ อาจจะถูกกว่า iPhone 10R คนก็ หันมาซื้อ iPhone SE รุ่น Plus มากกว่า iPhone 10R ก็จะทำให้รุ่นนั้นอ่ะมันจะขายไม่ได้ประมาณนั้นนะครับ ผมมองว่าก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่มี iPhone รุ่น Plus มานะครับณนะปัจจุบัน แต่ในอนาคตนั้นเราก็ค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งว่าปราทาง Apple นั้นจะปรับกลยุทธ์อย่างไรในการวาง position ของเรื่องนี้นะครับ iPhone SE นั้นรองรับการทำงานแบบ 2 ซิมนะครับเวอร์ชันที่ขายในประเทศไทยซิมได้จะใช้นาโนซิมนะครับซึ่งเป็น แผ่นซิมที่อยู่ด้านข้างนะครับ เราสามารถใช้เข็มจิ้มซิมที่ทาง Apple ได้แถมมาให้จิ้มตรงนี้ออก แล้วก็นำแผ่นซิมตรงนั้นใส่เข้าไป ซึ่งจะใช้เป็นแผ่นนาโนซิม ส่วนซิมที่2ครับจะใช้เป็น e sim หรือว่า embedded sim นะครับซึ่งเป็นซิมที่ถูกฝังอยู่ภายในของตัวเครื่องตัวนี้ e sim ตัวนี้นะครับทางผู้ให้บริการเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น t r u e m o e HAS d t a c ต่างก็รองรับฟีเจอร์ eSIM นี้แล้ว เราสามารถไปขอ eSIM เหล่านี้ที่ศูนย์บริการได้ ใช้ได้ทั้งระบบเติมเงิน และระบบรายเดือนนะครับ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไปบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยว่า ต้องการที่จะใช้ eSIM ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เราสามารถใช้ 2 เบอร์พร้อมกันในเครื่องนี้ได้นะครับ สแตนบาย2เบอร์เพื่อรอรับสายได้เลย ให้คนโทรเข้ามานะครับไม่ว่าเบอร์ไหนก็ได้ เราก็จะสามารถรับได้ และนอกจากนี้ครับเราอาจจะมี 2 เบอร์เบอร์หนึ่งเอาไว้เล่นเน็ต เบอร์หนึ่งเอาไว้โทรเราสามารถเลือกได้เลยว่า เบอร์ที่จะใช้เน็ต ให้ใช้เบอร์นี้ เบอร์ที่ใช้โทรให้ใช้เบอร์นี้เราสามารถตั้งค่าได้ ส่วนในเรื่องของความเร็วในการรับส่งสัญญาณนะครับผ่านระบบ 4G รองรับจิกะบิต LTE ตรงนี้หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร ในบ้านเรานะตอนนี้นะครับเครือข่าย2 ASD Tag เอ่ยนะครับถ้าใครที่ปล่อยสัญญาณ 4G ออกมาแล้วก็ให้ดาวน์โหลดสปีดสูงๆนะครับ 300 เมก400 เมกประมาณนั้น เครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะทำความเร็วสูงสุดได้ ณขนาดนั้นเลยนะครับ แล้วคนก็ถามเพิ่มเติมว่าแล้วถ้าไม่มี 5G นี่มันจะยังน่าใช้งานอยู่ไหม ก็ต้องตอบเป็นกลางๆอย่างนี้ครับ ถามว่า 5G มันดีไหม มันก็ดีครับ ความเร็วมันมาแน่นอน ถ้าสมมุติว่าจุดนั้นมีการปล่อยสัญญาณ 5G ขึ้นมา ถ้ามือถือรุ่นไหนรองรับได้ ความเร็วในการดาวน์โหลดนั้นก็อาจจะขึ้นสูง 500 เมก600 เมก700 เมกหรือ 900 เมกก็อาจจะมีนะครับ ถามว่าถ้า iPhone SE รุ่นนี้ไม่มีตัวรับสัญญาณ 5G แล้วเราจะใช้อินเทอร์เน็ตได้อยู่ไหมก็ต้องบอกว่าใช้ได้อยู่ เพราะว่ายังไง 4G ก็ต้องได้ใช้งานเรื่อยๆอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วส่วน 5G เองนั้น แม้ว่าตอนนี้ทางผู้ให้บริการเครือข่ายจะเริ่มขยายเครือข่าย 5G ออกมาแล้วนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเสาทุกต้นที่อยู่ทั่วประเทศจะสามารถใช้งานได้นะครับ เราก็ยังคงใช้สัญญาณ 4G ได้อยู่ เราอาจจะต้องรอสักประมาณอ่ะปีหนึ่งสปี การให้บริการสัญญาณ 5G อาจจะมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พอถึงจุดๆ นั้นอ่ะอาจจะมี iPhone SE รุ่นที่ 3 หรือว่า iPhone รุ่นใหม่ที่จะรองรับสัญญาณ 5G พอถึงจุดๆ นั้น เราค่อยมาอัปเกรดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ ต่อมาครับในเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi ครับตัวรับสัญญาณ Wi-Fi รุ่นนี้ใช้ Wi-Fi รุ่นที่ 6 เหมือนกับ iPhone 11 iPhone 11 Pro และก็ iPhone 11 Pro Max เลยนะครับบวกไปถึง iPad Pro ในปี 2020 ด้วย จุดเด่นของ Wi-Fi 6 ก็คือในเรื่องของความเร็วในการรับส่งสัญญาณ ถ้าสมมติว่าบ้านใครใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มากกว่า 500เมกะบิตต่อวินาทีขึ้นไปอ่ะยกตัวอย่างผมใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1กิกะบิตต่อวินาทีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าผมใช้ iPhone SE ตัวนี้ ในการรับสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้าน ซึ่งเราเตอร์ที่บ้านเราจะต้องเป็น Wi-Fi 6ด้วยนะ มันถึงจะแบบรับส่งข้อมูลกันได้รวดเร็ว เอาง่ายๆครับผมลองทดสอบให้ดูแล้วกัน สำหรับ iPhone SE รุ่นที่2นะครับความเร็วในการรับส่งข้อมูลนะครับในการดาวน์โหลดนะสูงสุดเท่าที่ผมทำได้นะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก 700 กว่ากว่านั่นหมายความว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ1กิกะบิตถ้านำ iPhone SE ไปใช้กับ Wi-Fi ความเร็วระดับนั้น ก็ต้องบอกว่า ตัวนี้รับได้สบายมากๆนะครับการกันน้ำครับในรุ่นนี้มาพร้อม IP67 ถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นในกรณีที่แบบว่าเครื่องตกลงในบริเวณที่แบบมีน้ำขัง หรือว่าเรานั่งรับประทานอาหารอยู่แล้วแก้วน้ำหกใส่ iPhone SE รุ่นนี้ต้องบอกว่า no problem สบายใจได้เลย มีระบบกันน้ำตรงจุดนั้นนะครับจะช่วยให้เรารอดพ้นไม่ให้เครื่องช็อตได้นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมใหญ่ๆนะครับของ iPhone SE รุ่นที่ 2 ต่อไปเดี๋ยวผมมาขอให้ความเห็นส่วนตัวสำหรับส าหรับ iPhone รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เหมาะกับใครนะครับผมก็ต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่แบบถือ iPhone รุ่นเก่าๆ อยู่ อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น iPhone 5s iPhone 6 iPhone 6s หรือว่า iPhone SE รุ่นที่ 1 ก็ตาม ถ้าคุณอยากจะอัปเกรด แนะนำว่าให้อัปเกรดมันเป็นรุ่นนี้เพราะว่าราคาเข้าถึงค่อนข้างที่จะง่าย แล้วก็คุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับตรงนี้หลายๆ คนอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าที่บอกว่ามันเร็วมันแรงมันเป็นยังไงประสิทธิภาพมันเป็นยังไง ผมตอบให้ฟังอย่างนี้ครับยกตัวอย่างไลน์นี่แหละง่ายสุด เรามีการแชทส่งข้อมูล รูปภาพวิดีโอ การแชทกับเพื่อน หรือบางคนแชทตอบกับลูกค้าที่แบบขายของออนไลน์ใช่ไหมครับข้อมูลตรงนั้นต้องใช้พลังงานในการประมวลผลค่อนข้างเยอะเลยนะเราเคยเจอไหมเวลาที่เราเลื่อนแชทไลน์ขึ้นไปอ่ะแล้วมันกระตุกอ่ะแล้วเราต้องรอ อันนั้นนะครับหรือบางทีเยอะ ๆ มากจนแอปพลิเคชันแฮงแล้วก็เครื่องค้างนะครับไม่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นั่นนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลจาก พลังการประมวลผลนะครับในเรื่องของ CPU แล้วก็พวกแรมด้วย ถ้ามันน้อยคิดคำนวณไม่เร็วมากพอ ก็ทำให้เครื่องแฮงได้ ดังนั้นถ้าอัปเกรดมาเป็น iPhone SE รุ่นนี้นะครับประสิทธิภาพความเร็ว มันจะทำให้เราสกอร์แชทได้ดีขึ้น ได้เร็วขึ้น แล้วก็ลื่นไม่หนืด ไม่ติด เครื่องไม่แห้งเครื่องไม่ค้างนี้เขาเรียกว่าประสบการณ์การใช้งานที่จะได้รับจากสิ่งตัวนี้นะครับการถ่ายรูปเวลาเราเปิดกล้องถ่ายถ่ายรูปขึ้นมา มันก็จะเปิดเร็วกดกล้องปุ๊บกล้องขึ้นมาปั๊บพร้อมที่จะถ่ายทันที เราสามารถกดถ่ายรูปได้ทันที โดยที่เราไม่ต้องรอนะครับถ้ารุ่นเก่าๆมันก็อาจจะทำให้เราต้องเสียเวลาในการรอตรงจุดนั้นนะครับนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการใช้แอปพลิเคชัน หรือว่าการเล่นพวกเกมต่าง ๆ บางเครื่องนี่แทบจะเล่นเกมไม่ได้เล่นไปภาพกระตุกเล่นไปเครื่องร้อนหัวร้อนไปเปล่าๆนะครับทำให้แบบ ไม่สามารถเล่นเกมทันเพื่อนได้ประมาณนั้น ถ้าเรามาเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพเหล่านั้นครับ เราจะได้รับดีมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็กลุ่มต่อมาครับก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้ Android หรือว่าคนที่ไม่เคยใช้ iPhone มาก่อน และอยากจะ มาลองใช้ iOS สักครั้งหนึ่งนะครับ จะได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับ คือไม่ใช่ว่าอยากจะใช้ iPhone ก็จริง แต่ไปใช้ iPhone มือ2หรือไปซื้อ iPhone รุ่นเก่า ๆ ไปซื้อ iPhone 5s ไปซื้อ iPhone 6 ซึ่งมันเก่าแล้ว 5 ปี 6 ปีที่ผ่านมา ตรงนั้นเขาก็จะรู้สึกว่า เอ้ยไหนบอกว่า iPhone ลื่นไหนบอกว่า iPhone แรงวะ สรุปคือคุณไปซื้อเครื่องรุ่นเก่าไง คุณไม่ได้ซื้อเทคโนโลยีล่าสุดไง ดังนั้นครับทาง Apple ก็เลยดีไซน์โอเคราคาเบสขนาดนี้แหละในกลุ่มกลางๆ นี่แหละ คือไม่ได้ถูกมากและก็ไม่ได้แพงมาก คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ ก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับจากส่วนตัวที่ได้ใช้นะครับเรื่องความแรงแม้จะไม่สู้ iPhone 11 แต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าๆ ตัวนี้ก็ยืนหนึ่งอยู่นะครับในกลุ่มของ iPhone รุ่นเก่าๆ เหล่านั้นนะครับ เอาละครับที่พูดมาทั้งหมดนี้เราก็คงเห็นแล้วว่า iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้น ออกแบบมาเพื่อใครให้เหมาะสมกับใครนะครับแม้ว่าจะเป็น iPhone รุ่นที่ถูกที่สุด ตั้งแต่ Apple เคยเปิดตัวมา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ดีที่สุดนะครับ iPhone ทุกรุ่นนะครับออกแบบมาเพื่อสำหรับให้เหมาะกับผู้ใช้ในแต่ละคน เราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับ แล้วก็มีความสุขไปกับมันนั่นเองนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะได้ iPhone SE รุ่นที่2นะครับ มีให้เลือก 3 สี และมีให้เลือก 3 ความจุนะครับ64 g b ราคาอยู่ที่ 14,900 บาท128 g b ราคาอยู่ที่ 16,900 บาท แล้วก็ความจุ256 g b ราคาอยู่ที่20,900 บาท ทั้งนี้นะครับสามารถหาซื้อได้แล้วทั่วประเทศนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Apple Store ออนไลน์ ผมได้แนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ รือว่าไปที่หน้าร้าน Apple Icon สยามนอกจากนี้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Studio 7 Banana To Move H A S D Tag ก็มีจำหน่ายแล้วเช่นกันนะครับเอาเป็นว่าในคลิปรีวิวนี้คงให้ข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่ายังมีจุดไหนที่ผมยังไม่ได้เอ่ยถึง หรือว่ามีจุดไหนที่ขาดตกบกพร่องอยู่ ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับและเดี๋ยวผมจะมาตามอัปเดต แล้วก็ตามตอบ คำถามเหล่านั้นให้ นอกจากนี้เดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ iPhone SE รุ่นที่ 2นำมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับ ฝากกดติดตามครับที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับ จะได้ไม่พลาดอัปเดตต่าง ๆ แล้วก็คลิปใหม่ๆ ที่ทางทีมงานปล่อยออกมานะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับในคลิปนี้ผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go